พนักงานบริการพูดว่า Veuillez attendre d'être servi environ 10 minutes แปลว่า กรุณาคอยให้อาหารมาเสิร์ฟมาภายในเวลาประมาณ10นาที ในประโยคนี้ มีการใช้ประโยคแสดงการขอร้องอย่างสุภาพคือคำว่า Veuillez ซึ่งเป็นคำกริยาที่มาจากรูปกริยาเดิมคือ vouloir ซึ่งแปลว่า ต้องการคำว่า attendre เป็นคำกริยาแปลว่าคอยคำว่า être servi เป็นคำกริยาที่อยู่ในรูปของกรรมวาจก แปลว่าถูกบริการคำว่า environ เป็นคำบุพบทแปลว่าประมาณราว